พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนนวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและเกิดบาดแผลรุนแรง เช่น แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เมื่อแผลหายแล้ว มักจะเกิดแผลเป็นดึงรั้ง หรือแผลปูดนูนครับ โดยทั่วไปการรักษาแผลเป็นมีหลายวิธี ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือต้องใช้ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ตอนนี้เรามีวิธีรักษาแผลเป็นที่มีประสิทธิภาพและผู้ป่วยเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วครับ นักวิจัย สวทช พัฒนานวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจล เพื่อลดการเกิดแผลเป็น โดยซิลิโคนเจล มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น ช่วยลดการเกิดแผลเป็นได้ดี ส่วนแผ่นผ้าเป็นวัสดุที่นุ่มช่วยเสริมแรงกดทับลงบนผิวหนังที่จะเกิดแผลเป็น ทำให้ผิวหนังใหม่ จัดเรียงตัวได้ดีขึ้น ผลการทดสอบการใช้แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจล รักษาแผลเป็นร่วมกับการสวมผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ ในผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกจำนวน 253 คนพบว่าแผลเป็นมีความแข็ง ความหนาและความขรุข